ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน กราฟีนพร้อมผสม เพื่ออุตสาหกรรม 4.0 กราฟีนเป็นวัสดุแห่งอนาคตที่มาแรงมาก ๆ นะครับ เพราะนอกจากจะนำไฟฟ้าสูง นำความร้อนได้ดีแล้ว ยังแข็งแรงกว่าเหล็กถึง 200 เท่าเลยครับ เรานำกราฟีนไปผสมกับวัสดุอื่น เพื่อเพิ่มคุณสมบัติได้หลากหลาย แต่ต้องใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและยุ่งยากในการผสมค่ะ ซึ่งตอนนี้ผู้ประกอบการไทยสร้างกราฟีนพร้อมผสมที่นำไปใช้งานได้สะดวกแล้วนะคะ บริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดพัฒนากราฟีนพร้อมผสม เพื่อเปลี่ยนวัสดุทั่วไปให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น เช่นนำกราฟีนพร้อมผสมไปผสมกับสารพลาสติกชีวภาพทำให้เกิดการนำไฟฟ้าขึ้นในเนื้อพลาสติกชีวภาพ สามารถนำมาพัฒนาเป็นหมึกพิมพ์นำไฟฟ้า 3 มิติ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าหมึก3มิติทั่วไป 10-20 เท่า กราฟีนพร้อมผสม สามารถนำไปทำสารประกอบต่างๆ เช่นส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์นำไปผสมกับเรซินหรืออีพ็อกซี่ใช้ในอุตสาหกรรมสีเคลือบ ปัจจุบันได้มีการนำไปทำส่วนประกอบตัวถังรถยนต์ โดรนและยางล้อจักรยานอีกด้วย กราฟีนพร้อมผสมถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการประยุกต์ใช้งานและช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000